ความหมายของการเข้าถึงข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล หมายถึงสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของตนเอง และก็ของผู้อื่น ซึ่งการเข้าใช้งานโปรแกรม หรือระบบคอมพิวเตอร์ มักจะมีการกำหนดสิทธิ์ตามระดับของผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันการเข้าไปดำเนินการต่างๆ กับข้อมูลของผู้ใช้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะ และก็เป็นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วยค่ะ ดังนั้น ในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ จึงได้มีการออกแบบระบบรักษาความปลอดภัย ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานนะคะ ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม ก็ถือว่าเป็นการกระทำผิดเช่นเดียวกับการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวนะคะ ดังนั้นในการใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายร่วมกัน หากผู้ใช้ร่วมใจการปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับ ของแต่ละหน่วยงานอย่างเคร่งครัดแล้ว การผิดจริยธรรมคงจะไม่เกิดขึ้น แต่ถ้าผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไม่คำนึงถึงคุณธรรมและก็จริยธรรม ก็อาจเกิดปัญหาต่างๆตามมามากมายค่ะ